สำหรับประโยค先生您打算什么时候离开普吉แปลว่าคุณจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่ คำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายหรือคุณคะคำว่าหแปลว่าคุณคำว่า打算แปลว่าเตรียมตัวคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า时候คำว่า离开 แปลว่าไปจากหรือออกจากคำว่าผูจีแปลว่าภูเก็ต